สำหรับประโยค时间地点แปลว่าเมื่อไหร่และที่ไหน คำว่า时间แปลว่าเวลา ในที่นี้คือถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่คำว่า地点แปลว่าสถานที่ ในที่นี้หมายถึงเกิดขึ้นที่ไหน สำหรับประโยค昨天在上海百货แปลว่าเมื่อวันที่เซ็นทรัลเฟสติวัล คำว่า昨天 แปลว่าเมื่อวาน คำว่า在แปลว่าที่คำว่าฮ้แปลว่าเซ็นทรัลคำว่า百货แปลว่าห้างสรรพสินค้าสำหรับประโยค好的请填好这个表格แปลว่าโอเค กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้นะครับคำว่า好的แปลว่าดีหรือโอเค คำว่าฉิงแปลว่าขอหรือช่วย คำว่าเทียนแปลว่ากรอบ คำว่าเาแปลว่าดีหรือเรียบร้อย คำว่าเจแปลว่านี้ คำว่าเกเป็นลักษณะนามที่เป็นชิ้นหรืออัน คำว่าเือแปลว่าแบบแจ้งความหรือแบบฟอร์ม